เราอยู่ที่ไหนกันครับ อยู่ใต้สะพานปิ่นเก้านะครับ ายมือครับไหนวะฟ้าสีฟ้าข้างหน้า เย่วันนี้เราก็มาอ่าตรงนี้เลยครับ อ่า ตรงนี้ก็ได้ีนเห็นไหมเห็นไหมเรามาฮึงอ่าน้ำเที่ยวที่ หาของกินแล้วนะครับ อ่าพี่อ่าเย็บเย่ถึงแล้วขอบคุณครับ สวัสดีครับ คุณพลักคุณเรารักมาทำอะไรครับวันนี้มาเดินถนนข้าวสารนะครับอคุณพลักสนุกมากเลยครับโอ้เอาอะไรดีอ่ะเดินลดความอ้วนกันเถอะ